ภาพกราฟิกต่างๆ คือองค์ประกอบสำคัญอีกส่วนซึ่งจะขาดไม่ได้ในการออกแบบอินโฟกราฟิก การรู้จักภาพกราฟิกที่มักจะใช้ในงานอินโฟกราฟิกนั้น จะทำให้เราสามารถเตรียมรูปภาพ หรือเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการสร้างอินโฟกราฟิกนะครับ ว่าแต่จะมีภาพกราฟิกแบบไหน ที่มักนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอินโฟกราฟิกบ้างนั้น ไปดูกันครับ ภาพกราฟิก หรือภาพประกอบที่มักเลือกใช้ในงานอินโฟกราฟิก มีดังนี้ 1. ภาพไอคอน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการออกแบบอินโฟกราฟิก การเลือกภาพไอคอนมาใช้ ต้องพยายามให้สอดคล้องกับเนื้อความส่วนนั้น ๆ 2. ภาพการ์ตูนตัวการ์ตูนที่มีสีสันมักถูกนำมาใช้ในการออกแบบอินโฟกราฟิก เพราะช่วยดึงดูดความสนใจ และช่วยให้อินโฟกราฟิกนั้นๆ ดูเป็นมิตรมากขึ้น 3. ภาพสัญญลักษณ์หรือพิโตแกรม คือสัญญลักษณ์ที่สื่อถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมีขนาดใหญ่กว่าภาพไอคอน เช่น ภาพสัญญลักษณ์หญิงชายหน้าห้องน้ำ 4. ภาพกราฟิกทั่วไป ภาพกราฟิกของสิ่งของต่างๆ รวมไปถึงคนและสัตว์ที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ ก็ถูกนำมาใช้บ่อยในอินโฟกราฟิก 5. ภาพถ่าย อาจดูเป็นส่วนประกอบที่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ออกแบบอินโฟกราฟิกมากนัก แต่ในบางกรณี การนำภาพถ่ายมาใช้ ก็ช่วยให้อินโฟกราฟิก ดูน่าสนใจและน่าเชื่อถือมากขึ้นได้ 6. รูปทรงทางเรขาคณิต ทั้งวงกลมวงรี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือหลายเหลี่ยม รูปทรงอิสระเป็นต้น ก็มักเป็นองค์ประกอบที่พบได้บ่อย ๆ ในอินโฟกราฟิก 7. เส้นและลูกศร เส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นทึบ เส้นประ เส้นไข่ปลาเส้นอื่นๆ และลูกศรหลากหลายรูปร่างหน้าตา มักถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอินโฟกราฟิก เพื่อแสดงความเชื่อมโยงหรือต่อเนื่องของข้อมูล 8. ชาร์ตและไดอะแกรม มักถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของอินโฟกราฟิกอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งชาร์ตและไดอะแกรมก็มีหลายรูปแบบแยกย่อยไปอีก 9. แผนที่ อินโฟกราฟิกซึ่งมักจะมีแผนที่เป็นส่วนประกอบ คือ อินโฟกราฟิกเชิงภูมิศาสตร์ โดยแผนที่ในอินโฟกราฟิก จะใช้ประกอบหรืออธิบายข้อมูลในอินโฟกราฟิก 10. Background อินโฟกราฟิกส่วนมากใช้แบ็กกราวเป็นสีอะไร หรือเป็นภาพแบ็กกราวใดก็แล้วแต่เรื่องนั้น ๆ ซึ่งสิ่งสำคัญคือ ต้องไม่ออกแบบแบ็กกราวให้เด่นกว่าข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ 11. กราฟิกอื่น ๆ ยังมีอินโฟกราฟิกรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอินโฟกราฟิกได้ตามไอเดียเช่น ตารางปฏิทิน เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ หรืออื่น ๆ พอจะเห็นภาพรวมของภาพกราฟิกที่มักใช้ในการออกแบบอินโฟกราฟิกกันแล้วใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นภาพที่นำมาใช้ในงานอินโฟกราฟิกของเรานั้น จะต้องเลือกให้ถูกต้อง เหมาะสมกับข้อมูล เพราะจะช่วยให้งานอินโฟกราฟิกของเรา สื่อสารได้อย่างถูกต้อง